ก่อนอื่นก่อนแะไรกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะ เฮ้ยมาถึงกับสเกตเตอร์โอ้โหขาดอีกตัวเดียว นึกว่ามาถึงก็จะให้เข้าฟรีแบบฟรีๆซะแล้วเกือบสวยเกือบสวยอยู่มาลองหมุนแบบหมุนนอกฟรีเล่นๆดูก่อนแล้วกันเผื่อจะเรียกทุนไปซื้อฟรีได้นะ มันนะไม่ได้เล่นเกมนี้มาสักพักนึงเหมือนกันนะจับไปก่อนจับไปก่อนผมขำ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปทำไปเล่นไป นอฟีก็ไหลดีเหมือนกันนะนี่ทำไปเล่นไปนะ ดูดิครับ ก็มาดิครับ สวยเฮ้ย ดูมันไหลไหลโคตรดี เช็ดโคงเอาวะเอาวะเอาวะเอาวะทรงมาดีอยู่ครับนะ มามามามามา จับไปเลยละกันฟีจับไปเลยละกัน โอ้โห แล้วลืมไปว่า เกมนี้มีเล่นพนันไม่หน่อยมาลองดูสักหน่อย ลองดูสักหน่อย โอ้โหเรียบร้อยโหแล้วผมลืมว่าเกมนี้มีเล่นพนันชิดโคกเหลือ 6 บาทว่ายังไงวะเนี่ย มาสักหน่อยมาเอ้ยยิงต่อชีวิตได้อยู่เหลือ4บาทนะเมื่อนะเหลือ4บาทเราก็ไม่ยอมแพ้เหลือ4บาทเราก็ไม่ยอมแพ้ว่ายังไงส่วนกันแล้วไปยังไงตอนไหลมันไม่ไหลด้วยไงประเด็นอะประเด็นคือมันไม่ไหลมาเบ็ดห้าเบ็ดห้าวัดใจไปเลยเบ็ดห้าวัดใจไปเลยดักมันมาสันด้วยไงมันมาอยู่เว้ยไปกันต่ออย่าไปหย่อนนีเอมาอย่างนี้ส่วนแต่มันไม่ไหลวะ หลให้กูหน่อยเถอะมา พีเกมให้กูหน่อยได้ไหมเบ็ดสองแล้วกัน มาอุ้ยสกิตเตอร์ตัวเดียวมึงมาทำไมเออ แล้วจังหวะนี้โอ้โหมา มันเหมือนจะมาแต่มันก็ไม่มานะมาเนาะขอทุนคืนสัก 20 บาทก็ได้มาโอ้โหนาวเฟะเลยผมบาทสุดท้ายน่าจะ น่าจะเรียบร้อยแน่นอนนั่นไงกูว่าแล้วผมลืม ผมลืมว่าเกมนี้มันมีเล่นพนันแล้วแล้วทะลึ่งไปเล่นด้วยไงโอ้โหไม่เป็นไรผมก็ถือว่า ถือว่าวัดใจกันไปแล้วกันนะครับนะ โอเควันนี้ขอพาเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับเมื่อนั้นแล้วใครจะตามเล่นสล็อตพีจีเกมนี้นะเมื่อนสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ประมูลเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะเมื่อนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ